ย้ำว่าให้ตายกับข้าวจะย้ำขนาดนี้ย้ำที่เป็นกับข้าวป่ะ น้ำมันยำ คิดไม่ถึงไงดิ อย่า หยุดหยุดหยุดเจอห้องแล้ว เจอห้องแล้ว กดกดกดกดกด Let's dance Let's dance เขาก็จะบอกไอ้พวกขี้คาเมลบอกว่า ไอ้พวกคู่แบบนี้ในสังคมแบบนี้ กูหยิบคาเมลไปฟาร์มท็อปดีกว่าครับ เจอเทสมาโอ้ น่าจะอยู่ยากพอสมควรได้อยู่ ได้อยู่ เทสนี่ระวังช่องบินนะทำไมรู้ไหมน้ำมันเลดระวังเลิกหนีไอ้นี่กันหมดเลยยังไม่ทันเข้าเกมก็เครียดแล้ว ให้ฝั่งเขามีมะเร็งได้ไหมทีมเราเนี่ยละมะเร็ง ลากันละมะเร็ง มะเร็งต่อทีมใช่ไหมใช่ ผมจะไม่เป็นมะเร็งต่อทีม ผมจะเป็นมะเร็งแค่คุณ โอ้ A summoner has disconnected. โอ้ LCK ว่ะมาแค่นี้แหละไม่พูดอะไรหน่อยเหรอไม่เนี่ยปักบอร์ดเลยนะ คนจริงต้องวิชั่นบอร์ดจะมาเต้นดิ เฮ้ย น้องนนดึงน้องนดึงอ้าวอ้าวอ้าวอ้าว แกหิวหิวหิวหิวหิวหิวเออไปโดน เทสมึงทำมึงเก่าเหรอมันหิวไม่โดน มันหิวไม่โดน มึงเก่าเหรอมึงทำใคร ตีมานี่มันตีเท่าไหร่เท่าไหร่มึงทำใครมึงมานี่มานี่ นี่ตี ตี ตีตี tell you I love you? Yes, but say it anyway. I love you. Nóc t h น n nóc t นนักเท thơn Hiếp lỗ เินมาที่ไหนล่ะนักเทินตีนักเทินตีปูนักเทินบอกว่าไม่หกไม่แกงนะจ๊ะดูได้ไงมันไม่แกงไงไอ้นี่ทีมลิงปุ๊มอ๋อ กูอยู่ไหนเนี่ยมันไปกดอันตีเล่นวัตฟังวัตฟังวัตอะไรวะปากกูชมพูวัตฟักตำรกดช่วยเราไม่ได้ไอแ I am รักกา I am รักกาไซย่าบอกเลยบอกกี่รอบแล้วว่ารองเท้าต้องสองข้างแกรู้ไหมทำไมถึงต้องออกสองข้างเเพราะเราจะได้อยู่ข้างกัน ครับผม A summoner has disconnected. ไอ้ซอสผิดชิบหายละคาเมลมา อ้อไม่ไม่เอาไม่เอาไม่เอา เอาเอาเอาเอาทำไม่ออก แกออกโอ้เอ็นเอไนมาเออเออเออปิดไฟทำไมวั a ตบฟ้าโอ้โอ้เกาะพันผ้าเกือบตาย ตายเหอะมึงอ่ะแกเขาไม่มีพันผ้าแล้วนะเอือครับผม ป่าเรานี่เป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ไงแบบ run โอ้โห เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่มาพบกับไข่อันใหญ่ยิ่งเอาชิด what the fuck โอ้โอ้มึงตายเหอะ แกหนีออกมาเลยไม่ช่วยเว้ยโอ้โหมันจะออก เอาโอ้นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับไข่อันใหญ่ยิ่งคาเมลออกโอ้เออเอออันติอันติวัน รันเออ เออเอออมันออนโลๆเลยอะช่วงนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ what the fuck ู่แถวเนี้ย้แกหหมาที่ที่โอ้ไม่เล่นดีกว่าเดี๋ยวไม่หัวฮ้อนได้หรอไม่มีอะไรครับ เล่นไหวเกินเดี๋ยวไม่หัวร้อนเฮาไม่ได้หัวร้อนเมื่อกี้แกตีอะไรนะนี่ไอตัวนี้ หมา หมาที่ใช้เดินปะน้ำมันขาโอ้โคอยเด็ดเน่สุดยอดสุดยอดเป็นไงแล้วเดินไปไหนล่ะ ลยน้องนี่โอ้ขอเถอะอ๋อสวยจามอน coming coming ฮะเออแล้วทำไมแกกลับก่อน what the fuck ไม่ ไม่ แกวู้ฮู้เรียมชั่นแก แกอย่าพึ่ง อย่าโอ แกอย่าวังอย่าโอ เออ วยไปวันวันวันแต่ไม่เข้าเว้ยนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับไข่อันใหญ่ยิ่งคนจริงมันต้องวิ่งเข้าบ้านเอาวะเอาวะนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่วะเอาวะโอ้โหนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับไข่อันใหญ่ยิ่ง ทางป้อม รักตายทิ้งทิ้งถ้ามึงจะ เข้าอ่ะ what what the fuck ไปฟาร์มล้างต่อ ได้ทันวะเนี่ยเขามีนี่ให้อยู่เตรียมตัว เตรียมตัว let's go run run มินเนียน มินเนียนมาเล่นเทเลนเดอร์ยตุ้มเทเลนเดอร์ก็มาว่ะแก แก แกอย่าอย่าเอาบลูนะ แก แกอย่าทำอะไรให้ดูบลูเขาอย่าจี้อย่าตีวันนี้บลูโอ้บลูเขาอะรู้เปล่าไลออดมันเพิ่มระบบสัตว์เลี้ยงเข้ามาในเกมนะ รู้ไหมประโยชน์ตอนนี้ของเขาคืออะไร เขายืนเป็นคอนโทรลบอร์ด โอ้โหโคตรมีประโยชน์เลยกดถ่ายให้ด้วย เอาเรื่องไว้ล่ะ ไม่มีไม่มีอะไรไปไปนะ กดอติเล่นไปแล้วกดอติเล่นไปแล้ว ไปว่ะนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ ยกสามยกสองดิวู้ฮูเรียนชั่นโดนดึงโดนดึง แกอยู่ไหน แกอยู่กลางตรงตีไม่มีเกาะไม่มีเกาะ โอ้ รักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง กลับบ้านละลาก่อยแกเดี๋ยวเขาให้กำลังใจในการฟาร์มนะม่างไง อ่ะมันมายังไง แกเขาให้กำลังใจในการฟาร์มนะค่ะค่ะแกมาดูดิเขาจะให้กำลังใจในการฟาร์ม สู้สู้สู้สู้สู้นะ นอนเป้าอยู่ตลอด ไม่ต้องกลัวใครจะมาล้วง เขาให้กำลังใจเลยนะเนี่ย เออเพื่อให้กำลังใจไง เออ ไปถึงไหนล่ะกดเลี้ยนกดเลี้ยน โอ้เอาว่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอางี้เลยเหรอแกฮ้ยเอาไงอะเอาไงอะเอาไงเออต้องได้อย่างนี้ แล้วให้ซัพพอร์ตมาตีก็ารักมาทำอะไรวะ ให้ซัพพอร์ตดันบ้าน โอเค เข้าใจ เข้าใจ เข้าใจลาก่อย โอ้โหแล้วไม่ได้บ้านเลยนะ What the hell What the fuck เฮ้ยอันนี้อึ้งจริงอ่ะ ฮะ อย่าอย่าอ่ะ อะไรอันนี้จะกดอะไรเนี่ยเืออันบ้างดโอ้โอ้โอ้โอ้กดได้นได้ได้ได้ได้ได้มาไงพวก สวัสดีเราเองกดเหรียญ LCK โอ้อไม่อยากบอกว่า 11 ตัวนี่ลัดเข้ามาทั้งนั้นว่าเตยวได้ NA ได้ NA ได้ NA ได้้มานี่มา come on แกมานี่ มา มานี่ มา redemption มาโอ้โอ้โอ้โอ้คนจริงต้องตีป้อมตีป้อม เรียบร้อย จบเลยไหมไม่เอ็นวันนี้เราจะเอ็นวันไหนวู้แกมาวาร์ปดิกดเลน LCK วู้ฮะไม่กดอ่ะ ไม่กดอ่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเต้นมาแก เต้นคอนโทรลสาม กดเลน LCK เออ๋อไม่เอ็นวันนี้แล้วจะเอ็นวันไหนไปเรากลับบ้าน เรากลับบ้านวิกตอรี่ตอรีอะไรนะตอยี่รี Stick to the plan. We have a plan? We always have a plan. o h Really?